ปัจจุบัน Apple ได้นำตัว l i d a r เข้ามาอยู่ในอุปกรณ์ 2 อย่าง นั่นก็คือ iPad Pro 2020 และ iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max และคลิปนี้นะคะ เราจะไปดูกันว่าเจ้าตัว l i d a r ใน iPhone 12 Pro Max ใช้ทำอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะจ้าตัวไรด้านี่นะคะ มันก็คือเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดแสงและระยะทาง ซึ่งการทำงานของไรด้าใน iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max เนี่ย จะใช้วิธีการปล่อยแสงเลเซอร์ออกมาจาก iPhone ของเราไปยังวัตถุและพื้นผิวต่างๆ จากนั้นแสงก็จะสะท้อนกลับมาทำให้เรารู้ว่าวัตถุที่เลเซอร์ไปตรวจจับอยู่ห่างจาก iPhone ของเราเท่าไหร่นั่นเอง ตัวไรด้าก็จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสบการณ์ AR ที่เสมือนจริงมากขึ้น สามารถตรวจจับแล้วระบุพื้นผิวสแกนวัตถุที่อยู่รอบๆ ได้ไวมาก และมันก็จะประมาณการตำแหน่งต่างๆ วางวัตถุ AR ได้อย่างแม่นยำนั่นเองค่ะเล่าไปอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะ เรามาลองดูตัวอย่างที่เจ้าตัวไรด้าเพิ่มความเสมือนจริงให้กับเรา ด้วยแอปวันนาเนลใน iPhone 12 Pro Max ค่ะ แอปวันนาเนลเป็นแอปที่สาวๆ ไว้ลองสีเล็บก่อนที่จะไปทา ช่วยเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจว่าสีไหนทาแล้วเหมาะกับเรา เราจะเห็นได้ว่าตำแหน่งของสีที่ทาลงไปในเล็บ จะเป๊ะมากๆ เหมือนแกล้งว่าทาแล้ว ไม่ว่าเราจะเคลื่อนไหวนิ้วขยับนิ้ว สีก็ยังอยู่ในเล็บเหมือนเดิม มันโฟกัสได้ไวมาก ๆ เพราะเจ้าตัวไรด้าได้สแกนตำแหน่งได้อย่างแม่นยำนั่นเองค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่ไรด้าเข้ามาช่วยใน iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นั่นก็คือการถ่ายภาพบุคคลในโหมดกลางคืน มาช่วยในเรื่องของระบบโฟกัสของกล้อง คือเวลาเราถ่ายภาพตอนกลางคืนแล้วไม่ค่อยโฟกัส เจ้าตัวไรด้ามันก็จะช่วยเราจับโฟกัสได้ไวขึ้น และทำให้เราถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบอร์ได้สวยแม้ในสภาวะแสงน้อยค่ะ ลองมาดูการเปรียบเทียบการโฟกัสของกล้อง iPhone 11 Pro Max และ iPhone 12 Pro Max ในการถ่ายภาพบุคคลในสภาวะแสงน้อยกันค่ะ เราจะเห็นได้ว่ากรอบโฟกัสใน iPhone 12 Pro Max จะสามารถโฟกัสแบบได้รวดเร็วกว่า และนี่ก็คือภาพที่ได้ออกมาในการถ่ายภาพบุคคลในสภาวะแสงน้อย จาก iPhone 11 Pro Max และ iPhone 12 Pro Max เมื่อเทียบกันแล้วภาพจาก iPhone 12 Pro Max จะจัดการระยะชัดตื้นชัดลึก และมีการเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าค่ะ นี่ก็เป็นตัวอย่างการนำได้าสแกนเนอร์มาใช้ประโยชน์ ใครที่มี iPhone รุ่นนี้ก็ลองไปใช้กันดูนะคะ ติดตามและอัปเดตข่าวสารดีๆ แบบนี้ได้ที่ช่อง iMode Official คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ